การสร้างรูปทรงธรรมชาติ พื้นดิน พื้นน้ำ การสร้างพื้นดิน ขั้นตอนแรกต้องเลือกภาพเท็กเจอร์พื้นดินเตรียมไว้ก่อน ต่อมาให้เปิดโปรแกรม ลบวัตถุเดิม และสร้างวัตถุ โดยการกด Shift A เลือก Mesh Plane เพื่อสร้างพื้นผิว กด S เพื่อทำการสเกลขยายพื้นผิว ให้เหมาะสม ปรับเพิ่มหน้าจอให้มี 2 จอ เปลี่ยนหน้าจอด้านขวาให้เป็น UV Image Editor แล้วเลือกไปที่ Materials คลิกที่ News พื่อสร้างแมทเทอเรียลใหม่ ให้กด Open ในบริเวณเมนูด้านล่าง เลือกภาพที่ต้องการที่จะทำเป็นผืนดิน ก็จะปรากฏภาพพื้นดินในจอด้านขวา ให้เรากดแท็บ พื่อเข้าสู่โหมดแก้ไข กด U เลือก Unwrap เราจะพบว่าจะมีกรอบสี่เหลี่ยม ปรากฏขึ้นมา ในบริเวณที่เราเลือกภาพที่เป็น Texture ต่อมาให้เราไปที่เมนู Texture กด New พื่อสร้างพื้นผิวใหม่ เลือกรูปที่เรานำเข้ามา โดยการกดที่ไอคอนแรก ให้เราเลื่อนลงมาดูที่ Influence ดูที่ช่อง geometry ให้เราคลิกที่ normal เพื่อปรับความขรุขระให้กับพื้นผิว เราสามารถกำหนดค่าของ normal ได้ ตามต้องการ สังเกตได้จากหน้าจอเราสามารถเลือกเป็นแบบ Material ได้นะครับ กลับไปที่ Material ให้เราปรับแต่งค่า Specular ให้กลายเป็น0เพราะพื้นดินเราไม่ต้องการให้มีความเงา ต่อมาให้เราปรับแต่งมุมกล้อง วัสดุต่างๆ ตามใจชอบ แล้วก็ทดลองเรนเดอร์ดูนะครับ เราก็จะได้รูปพื้นดินที่มีความครุขระลองปรับแต่งแสงดูนะครับ หากดูหลอกตาเราอาจจะปรับตั้งค่าได้อีก โดยการปรับไปที่ normal ก็จะได้ภาพรูปผิวดินที่มีความขรุขระขึ้นมา ต่อมาจะเป็นการสร้างพื้นผิวน้ำครับ เหมือนเดิมครับ เริ่มโปรแกรมใหม่ ลบวัตถุเดิมทิ้งแล้วก็สร้าง mesh plane ขึ้นมาขยาย ให้ได้สัดส่วนพอเหมาะนะครับ ไปที่ไอคอน modifier add modifier ไปที่คำว่า simulate เลือกคำว่า ocean นะครับ เลือกเสร็จปุ๊บ จะเห็นว่าแผ่นที่เราขยาย ไว้นั้นก็จะขยายใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับ เราอาจจะลดขนาดลงมาหน่อยเพื่อให้เกิดความเหมาะสม เพราะมันใหญ่เกินไปนะครับ กำหนดค่า resolution เป็น 15 ก็จะเห็นว่ารายละเอียดจะเพิ่มขึ้น กำหนดสเกลให้เป็น 2 ความแรงของคลื่นน้ำเนี่ยจะดูเยอะขึ้นนะครับ เราอาจจะปรับเป็น 3 ก็ได้ แล้วแต่ว่าเราต้องการให้คลื่นน้ำของเราเนี่ย แรงขนาดไหน ไปที่ Material ครับ กด New ตั้งค่าวัตถุให้กับคลื่นน้ำ เลื่อนมาที่หัวข้อ specula เปลี่ยนนะครับจากคุกนะับให้กลายเป็น word ISO กำหนด intensity ให้เป็น 0.75สโลปเป็น 0.25 และไปดูยังหัวข้อ mirror ให้เปลี่ยน reflectivity ให้เป็น 0.25 ครับ จากนั้นให้เราไปที่ texture กด new สร้างใหม่กำหนดค่า type ให้เลือกเป็น cloud ครับ เมื่อเลือกแล้วให้เลื่อนมาที่หัวข้อ Influence ไปที่คำสั่ง Diffuse ยกเลิกการคลิกที่ Color ออก แล้วก็ในช่อง Geometry คลิกที่ Normal กำหนดเป็น 0.25 ต่อมาให้เพิ่มเท็กเจอร์อีก โดยการเลือกเท็กเจอร์ในแถวที่ 2 แล้วกด new กำหนดช่อง preview ให้เป็นแบบ materials เลือก type ให้เป็น blend ในหัวข้อ color ให้เช็คที่ ramp ดเครื่องหมายลบ เพื่อลบสีเดิมทิ้งนะครับ แล้วก็เลือกสีน้ำทะเลได้ ปกติก็จะเป็นสีฟ้า ให้เราเลือกได้ตามใจชอบครับ ให้เราเลื่อนไปที่หัวข้อ mapping จุด coordinate จากเดิมเป็น UV ให้เราเปลี่ยนเป็น generate ครับ แล้วก็คลิกขวา ไปยังหน้าจอนะครับที่ดวงไฟ เราก็จะทำการเปลี่ยนดวงไฟ ไปที่ จุดดวงไฟนะครับ เปลี่ยนจากแลมป์พอยต์ให้กลายเป็นซันก็คือแสงอาทิตย์นั่นเอง เลื่อนลงมาที่หัวข้อ Sky and Atmosphere คลิกที่ Sky ครับ เสร็จแล้วครับ ให้เราทดสอบเรนเดอร์ดู F12 เราก็จะได้การจำลองผิวน้ำที่สวยงามครับ